การสร้างภาพการ์ตูน ในหัวข้อนี้เรามาลองใช้เครื่องมือวาดภาพต่างๆ ในโปรแกรม GIMP ได้แก่ p a r t o o n Paintbrush Pencil Airbrush มาสร้างเป็นภาพการ์ตูนกันนะคะ มีขั้นตอนดังนี้ค่ะ ไปที่ Toolbox เลือกเครื่องมือ p a r t o o n หรือกด B ค่ะ แล้วก็เลือก Edit Mode เลือกที่ดีไซน์ คลิกเมาส์ที่ตำแหน่งเริ่มต้นที่จุด Angle ปรับที่แขนเพื่อกำหนดทิศทางและความโค้งค่ะ คลิกเมาส์ที่จุดต่อๆไปที่เราต้องการวาดภาพ สร้างเส้นต่อเนื่องจนครบวง Bye. แล้วกด Ctrl เพื่อปิดเส้นผ่าดค่ะ เราสามารถเพิ่มจุดรอยต่อในการปรับแต่งเส้นผ่าดได้นะคะ ที่ Edit Mode เลือก Edit ค่ะ จากนั้นไปที่เลเยอร์ผาดค่ะ เลือกเลเยอร์ที่เราวาดเส้นผาดไว้ จากนั้นเลือกสโตกผาดเพื่อใส่สีและปรับขนาดของเส้นผาดค่ะ เมื่อได้ตามความต้องการแล้ว คลิกเมาส์เลือกสโตก ไปที่ Toolbox นะคะ ลองเลือกเครื่องมือ Paint b r u s ที่จะมีลักษณะของเส้นเหมือนการวาดภาพด้วยผู้กัน เอามาใช้ตกแต่งภาพการ์ตูนของเราค่ะ สามารถปรับขนาดของ Paint b r u s ที่ Tool Option ได้ตามต้องการค่ะ หากต้องการเส้นที่มีลักษณะเหมือนการวาดด้วยดินสอ เพื่อจะมาตกแต่งภาพการ์ตูนเพิ่มเติมนะคะ เราก็สามารถไปที่ Toolbox เลือก Pencil ปรับขนาดของ Pencil ที่ Tool Options ตามที่ต้องการเลยค่ะ สามารถใช้เครื่องมือ Eraser หรือยังลบนะคะ เพื่อลบเส้นที่เราไม่ต้องการได้ค่ะ ราวนี้เรามาลองระบายสีตามต้องการที่ Tools Box เลือก Airbus นะคะ จะมีลักษณะเหมือนกับสเปรย์พ่นสี เลือกสีที่ต้องการค่ะ ปรับขนาดของหัว Airbus ที่ Tool Option ปรับความเข้มและความอ่อนของสีได้ที่ t o o l Option เช่นเดิมค่ะ เพียงเท่านี้เราก็สามารถจะสร้างภาพการ์ตูนได้ด้วยตนเองแล้วค่ะ